24 บาทพอเปิดมาก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้ยมา9บาท เฮ้ย วันนี้มางงเงียงงเงียหน่อย ทุกคนช่วงนี้เป็นไงบ้างครับ แม่ เห็นว่าเคอร์ฟิวต่อมั้งเนี่ย ของผมเนี่ย เอ้ยมาสิบสองบาท มันจะแตกให้ไหมเนี่ย มันได้แบบขอแบบแตกๆหนักๆได้ไหมอยากได้แบบเยอะๆหน่อยฮะเก้าบาทจนพันหนึ่งเหลือเจ็ดร้อยนะไม่แห่ไม่ค่อยเข้าเลยเว้ยนี่มาสี่สิบแปดบาท เหมือนแหละแบบเข่าน้อยน้อยโอ้โหยี่สิบเอ็ดบาท พูดเหมือนเยอะเอ้ยม่สิบสี่สิบแปดบาทมายี่สิบสี่บาทแล้ว ยังไงเอ้ยสิบสองบาท มาต่อเด็กเอ้ยมาอีกสี่บาทอืมกระทืบ เอาไง เอายังไง ปับโอ้ไม่ลงเลย ลงให้สักสี่ตัวก็ยังดี เออ แย่ แย่แบบนี้ไม่ไหวว่ะเออมาสี่สิบแปดบาท เฮ้ย เท่าไหร่วะ สามสิบสามบาท ไม่สี่บาท อุ้ยมาอีกหนึ่งร้อยยี่สิบบาท อืมเจ็ดสิบสองบาทอุ้ยมาเรื่อยๆเลยเว้ย ให้คืออะเดอะเดเอ้ยมามาอยู่ โอเค วายมา วายมา วายมาป้าบอืมโอเคอุ้ยมันหลุดมังกรทองไปแล้วอ่ะมามาเด้งตังเด้งกับมาอยู่ ตังเด้งกับมาอยู่ยังไงปับปับปับเออยังลงยังลงแรมแบบ คิดว่าจะไม่ให้ฮะแต่ก็ยังไม่ยังได้ไม่เยอะปับเอ้ยยังมาปับปับปับปับปับโอ้โหแย่ว่ะแย่ว่ะให้ไม่ได้เลย แย่จัดจ้ะ ผู้ชมไปท่านผู้ชมไปไหนก็ใส่แมสระวังตัวกันด้วยนะครับ วันนี้แม่งน่ากลัวชิบหายเออเธอเธอเอ้าอไม่มาเลยว่ะอันนี้แม่งไม่เอาเรื่องเลยว่ะไม่ไม่ไม่สมดังใจอ่ะ แปะมาทีแค่เนี้ยเออมันต้องอย่างนี้ เอาเรื่องอย่างเงี้ยเออต่อ ทืบ ทืบ กระทืบ อืมเจ้าโอ้โหาหน่อยๆอ่ะไม่ลงเยอะๆหน่อยให้มันเข้ามันกอดทองอ่ะโอ้เสียว่าเสียว่าไม่ไม่ไม่มันไม่สุดอ่ะ มาสิบสาทเออเจ็ดบาทนิดหน่อยก็ต้องเอาเลยว่า ดีกว่าแม่งไม่ได้ เอ๊ะทำไมมันไม่ลงให้เลยวะเออมาต่อ คอย อ่าม่เกทืบกระทืบ ยังไงต่อ ยังไงต่อปั๊บปั๊บอันนั้นอ่ะได้เว้ยได้เว้ยก็โคิดว่าจะเข้ามังกรน้ำเงินทักตัว ไม่ค่อยให้เลยเหลือพันหน้าปรับเบ็ดดีกว่าแม่งสี่สิบบาทแจ๋วอ่ะ ขอแบบ แตกดีๆได้ปะ ไม่เอาแบบนี้อ่ะเอ้ยมาเออมามาได้มังกรเขียวมาเทิบละแต่ไม่รู้จะเข้าน่ยปับเออเข้าเว้ย เข้าต่อ เบ็ดถูกจังหวะ เบ็ดถูกจังหวะวายมา วายมา ปับอุ้ยไปสุดไปสุด เอาเรื่องจัดจัดอ่ะ มันต้องงี้นี่ไงปับปับปับปับโอ้มึงให้มาแค่นี้ อย่าให้เลยเปลี่ยนนี่องค์กรทองวับตืดตืดตืดตืดลูกกระตามะ ลูกกระตาม โอ้โห ไม่ต้องมาสายหน้าสายกูเลยแม่ ได้มาเท่าไหร่นะโอ้ยหนึ่งพันสามร้อยสิบหกบาท โอ้ พระเจ้าจอร์ดยังได้ ยอดมากมาอืมมา มาโอ้ผมปวดท้องมากเลย อาหารเป็นพิษอะโอ้ ไปก็ไปหาหมอมาแล้วแหละได้ยาเกมก็ดีขึ้นนะ แต่มันก็ปวดท้อง อืมันนี้ยลมผมอาจจะไม่บิ้วแล้วผมปวดท้องเราหายกล้นเดจัดให้แบบจังเลย เฮ้ยไม่เข้าเลยวะมาหน่อยเล้เออมาต่อมาเออขออีก เอ้ยมาับเออ ตืบตืบตืบปั๊บ ไม่สุดเลยวะเอาเรื่อง เอาเรื่องหน่อยมันแหลมเอ้ยมาหนึ่งร้อยยี่สิบต่อยังไงโอ้โหอืม ไม่มันแลแบบไอ้น้อยๆวะกดมากันานนะเนี่ยมันจะไม่ให้เลยขึ้นอยู่ ได้กำไรมาพันเดียวเอง ได้กำไรมาพันสองนี่วะเอาสักสามพันสี่พันนะพอครับวันนี้ จ่ายค่ายาหมอก่อนต้องค่ายามาตุยเจ็ดร้อยแปดร้อยอ่ะ ผมอ่ะ ได้กำไรอาหารกำไรสักสามพันสี่พันวันนี้ เฮ้ยมันค่อยลงว่ะทำไงดีวะ ไม่เฟี้ยวอ่ะไม่เฟี้ยวอ่ะอืมลงมาลงมาเออเออ ทืบกระทืบเอ้ย ลงมาเหลือสองพันอีกแล้วนะเนี่ย เอ้ย เออมาหน่อยหน่อยเออมาอยู่ เออมามา เข้ามังกรหลายๆตัว มาแต่มา เออหูยต้องแบบนี้มาอีก ซ่อมก่อนห้าสิบตัวไหมยังยังตืบก่อนตืบอือมา โอเค ดูดิมันจะได้มังกรทองไหมวายมาป้าโอ้ยสวย เอาเรื่องครับมังกรทองเข้าด้วยแม่โอ้ยมาเรื่อยๆเลยเว้ยเอาเรื่องจัดอะเอาเรื่อง ปบได้ไอ้หกสิบบาทเองเอ้ยมา มันลงแล้วแหละมันลงแล้วแหละปึ๊บไอ้มังกรแดงเออมังกรน้ำเงินนะไม่มาเอ้ยมามาลืมดูจีอุ้ยมาลูกกระตามาแล้วอ่ะผดูลงแล้วอ่ะแจ๋ว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 สวัสดีครับอีเสือแตกยักษ์ซ้อน